ดีค่ะพบกับดิฉัน เซกิ นิตยานิวงศากับรายการ Living หัวหิน ที่ไหนดีที่ไหนเด็ดในทำเลหัวหินชะอำเขาเต่า และปราณบุรี เราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะ ตอนนี้นะคะ เราก็อยู่ที่โครงการบ้านเดี่ยวที่ซอยหัวหิน 88 ค่ะนั่นก็คือโครงการอาเรียหัวหินค่ะ การเดินทางมาโครงการอารียหัวหินนะคะ ให้คุณผู้ชมเข้าจากซอยหัวหิน 88 ค่ะ พอข้ามทางรถไฟนะคะ วงเวียนให้เลี้ยวขวา ขับตรงมาทางสารจังหวัดหัวหินประมาณ 6.5 กิโลเมตร ค่ะ พอเจอสี่แยกคอกม้าให้คุณผู้ชมนะคะ เลี้ยวขวา ตรงไปอีกประมาณ1กิโลเมตร โครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือค่ะ โครงการจะเป็นยังไงบ้าง ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ โครงการอาเรียหัวหินนะคะเป็นโครงการบ้านจัดสรรที่มีจำนวนบ้านทั้งหมด 57 หลังค่ะ พื้นที่ของโครงการนะคะประมาณ 30 ไร่ค่ะ ในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางนะคะ จะมีในส่วนของ CCTV ค่ะ รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมงด้วยนะคะ ไฟฟ้าส่วนกลางแล้วก็มีสวนสาธารณะขนาด 1 ไร่เลยค่ะ แบบบ้านของทางโครงการนะคะมีให้เลือกด้วยกัน 3 แบบค่ะ แบบ A นะคะเป็นแบบ3 ห้องนอน3ห้องน้ำพื้นที่ดินอยู่ที่ 444 ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอย 180 ตารางเมตร ราคาอยู่ที่ 6.9 ล้านบาทค่ะ ท้ายปีนะคะจะเป็นแบบ3ห้องนอน3ห้องน้ำเช่นกันค่ะพื้นที่ดินอยู่ที่ 596 ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอย 239 ตารางเมตรค่ะราคาอยู่ที่ 9.06 ล้านบาทค่ะท้าย C นะคะจะเป็นแบบ3 ห้องนอน3ห้องน้ำเช่นกันค่ะ พื้นที่ ที่ดินอยู่ที่ 628 ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ 242 ตารางเมตร ราคา 9.17 ล้านบาทค่ะ บ้านหลังนี้นะคะ เป็นบ้านตัวอย่างไทย A คือไทยเล็กที่สุดค่ะ มีเนื้อที่นะคะทั้งหมดอยู่ที่ 444 ตารางเมตรค่ะ พื้นที่ใช้สอยภายในนะคะ อยู่ที่ 180 ตารางเมตร ขนาด 3 ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะ ในส่วนพื้นที่แรกนะคะที่เราเข้ามาเลยประตูเนี้ยก็จะเป็นระบบ ออโตเมชันค่ะ แล้วก็สามารถจอดรถได้ 2 คัน ในส่วนของห้องเก็บของนะคะ ก็จะมีซัพพอร์ตในส่วนของเครื่องซักผ้าค่ะ ไว้ให้บริเวณนั้นด้วยนะคะ และอีกอย่างที่ภูมิใจนำเสนอเลยนั่นก็คือ เครื่องทำน้ำร้อนค่ะ ขนาด 100 ลิตรค่ะ ที่ใช้พลังงานจากคอมเพรสเซอร์แอร์นะคะ มาผลิตเป็นเครื่องทำน้ำร้อนให้ค่ะ บริเวณด้านหน้าที่เราอยู่ในตอนนี้นะคะ ก็คือพื้นที่สระว่ายน้ำที่มีขนาด4คูณ9เมตรเลยค่ะ แล้วก็สระว่ายน้ำเนี่ย เป็นระบบเกลือนะคะ ในส่วนของกระเบื้องที่เขาเลือกใช้นะคะ จะเป็นกระเบื้องหินธรรมชาติที่นำเข้ามาค่ะ แล้วก็บริเวณขอบสระตรงนี้นะคะ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นหินภูเขาไฟค่ะ ดังนั้นจึงค่อนข้างที่จะทนความร้อนได้ดีเลยทีเดียวค่ะ ในส่วนด้านหน้ายังมีพื้นที่สวนหย่อมนะคะ บริเวณหน้าบ้านตรงนี้เลยค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากภูมิใจนำเสนอเลยนะคะก็คือบริเวณเทเรสของบริเวณส่วนของก่อนที่จะเข้าสู่หน้าบ้านที่มีขนาดอยู่ที่ 3.3คูณ8เมตร เลยทีเดียวค่ะ ในส่วนหน้าบ้านนะคะยังสามารถจัดโต๊ะทานข้าวบริเวณนี้ได้เลยนะคะ หรือว่าจะเป็นโต๊ะรับลมได้สบายบริเวณนี้ค่ะส่วนประตูนะคะที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็น UPVC ค่ะแบรนด์ที่ใช้ตัวนี้จะเป็น Windsor ค่ะ ส่วนกระจกตรงนี้นะคะ จะเป็นซิงเกิลกลาสแต่ว่าความหนาอยู่ที่ 6มิลิเมตรเลยค่ะ ส่วนแรกที่เราเข้ามาเลยนะคะ ก็จะเจอในส่วนของพื้นที่รับแขกค่ะ ดูพื้นที่รับแขกสิคะคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะกว้างเลยค่ะ ขนาดอยู่ที่ 8.8คูณ5เมตรเลยค่ะ ด้านนี้นะคะที่ติดกับในส่วนของพื้นที่จอดรถนะคะ จะเป็นพื้นที่ครัว ถ้าเป็นสแตนดาร์ดต้องบอกก่อนเลยว่า เขารวมในพื้นที่ครัวแบบนี้มาให้เลยนะคะ ซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเลือกแบบครัวได้เลยนะคะ โดยที่เขามีงบประมาณไว้ให้ 260,000 บาทค่ะ แล้วก็จัดให้เต็มสตรีมแบบนี้เลย ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นนะคะ แบบ 2ฝาแบบนี้นะคะโอเว่นนะคะแล้วก็เป็นไมโครเวฟส่วนตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นอิเล็กทริกสโตกมาไว้ให้ ผู้ชมสามารถเลือกเป็นแก๊สได้เลยนะคะ เครื่องดูดควันนะคะตรงนี้ของแฟงเก้เหมือนกัน และอีกอย่างนะคะตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือเครื่องล้างจานค่ะ ที่ทางโครงการจัดไว้ให้แบบนี้นะคะดูสิคะพอปิดปุ๊บ มองไม่ออกเลยว่ามีเครื่องล้างจานอยู่บริเวณนี้นะคะ ดังนั้นเนี่ยซิงค์ที่ใช้เนี่ยก็คือเป็นซิงค์แบบ 2 หลุมที่ใช้ล้างเศษอาหารเท่านั้นนะคะ แล้วคุณผู้ชมก็นำจานมาใส่เครื่องล้างจานตรงนี้ได้เลยค่ะ แล้วอย่างที่บอกอีกอย่างหนึ่งคือก๊อกทุกก๊อกภายในบ้านเป็นระบบน้ำร้อนน้ำเย็นค่ะ ในส่วนของความสูงของบ้านหลังนี้นะคะ มีความสูงประมาณ 3 เมตรเลยทีเดียวค่ะ แต่ตรงนี้เนี่ยโครงการทำเป็นฝ้าหลุมขึ้นไปนะคะเพื่อให้บ้านดูโปร่งแล้วก็สวยงามขึ้นไปอีกค่ะ ตรงบริเวณนี้นะคะเขาจัดโซฟาไว้เป็นรูปตัว L ค่ะ แล้วก็ มีทีวีด้านหน้านะคะ ซึ่งระยะดูทีวีเนี่ย จากทีวีได้ใหญ่กว่านี้ก็ได้สบายมากเลยค่ะ โครงการอารีหัวหินนะคะ มีออปชันให้คุณผู้ชมได้เลือกแบบ 2 แบบค่ะ แบบแรกก็คือ fully furnished นะคะแบบนี้ที่เขาจัดเฟอร์นิเจอร์มาให้นะคะ มูลค่าอยู่ที่6 0 0 0 0 0บาทค่ะ หรืออีกออปชันหนึ่งนะคะก็คือบ้านเปล่าที่ทางโครงการจัดในส่วนของแอร์ให้ 5 ตัว แล้วก็บิวอินครัวที่พาชมเมื่อสักครู่นี้ค่ะ มาต่อในส่วนของมุมห้องนอนกันเลยดีกว่าค่ะด้านนี้เลยนะคะ แต่ก่อนอื่นเราพูดถึงตรงนี้เลยค่ะว่า ผนังเนี่ยที่เขาฉาบเรียบทาสีนะคะ เป็นแบบฉาบแบบสกิมเมอร์ค่ะ ซึ่งตรงนี้โครงสร้างที่เขาใช้เป็นอิฐมวลเบาขนาด 15 เซนนะคะ แล้วก็ในส่วนของพื้นเนี่ยใช้เป็นการก่อสร้างแบบฐานแพรค่ะห้องน้ำที่3นะคะที่เราจะพาชมก่อนบริเวณนี้เลยนี่ซึ่งในส่วนของห้องน้ำนะคะจะเป็นสุขภัณฑ์สแตนดาร์ดก็คือ มีอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า ตัวนี้ของอเมริกันสแตนดาร์ดโถสุขภัณฑ์แล้วก็ห้องอาบน้ำค่ะ ห้องนอนนี้นะคะที่ใช้ห้องน้ำร่วมกัน ห้องนอนนี้เป็นห้องนอนที่ 3 นะคะที่มีขนาดอยู่ที่ 4.3 คูณ 3.3 เมตรค่ะ ฟังก์ชันตรงนี้นะคะเขาจัดไว้ให้ดูก็คือเตียงขนาดไซส์ 5 ฟุตค่ะคุณผู้ชมมีบิอินหัวเตียงขนาดยาวนะคะ ที่รองรับว่าคุณผู้ชมเผื่อจะขยายเตียงขนาดใหญ่เป็น 6 ฟุตขึ้นนะคะในส่วนของงานบิลนะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าความสูง floor to ceiling เลยนะคะก็คือ 3 เมตรนั่นเอง ที่มีด้านหนึ่งนี่เป็นแบบสไตล์แขวนแบบนี้นะคะให้ แล้วก็เป็นในส่วนของนี่ค่ะโตัวเครื่องแป้งนะคะ ไม่ได้ใหญ่มากบริเวณด้านนี้นะคะ ห้องนี้มีช่องรับแสงอยู่ที่ 2 ช่องนะคะ บริเวณด้านข้างนี้เลย ไปชมในส่วนของห้องนอนที่ 2 กันต่อเลยดีกว่าค่ะ ห้องนอนที่2นะคะ โดยส่วนแรกที่จะพาชมเลยก็คือประตู ประตูตรงนี้ที่เขาเลือกใช้เป็นบูดพลาสติกคอมโพไซส์ค่ะ ซึ่งคุณภาพของมันนะคะ สามารถที่จะกันปลวกแล้วก็กันน้ำได้ค่ะ หรือเรียกว่าการความชื้นได้ดีนเองค่ะ ตรงนี้นะคะ ห้องนอนที่เขาจัดไว้ให้เนี่ย ตรงนี้ก็คือเป็นเตียงไซส์อยู่ที่ 6 ฟุตค่ะมีพื้นที่ด้านข้างเหลือช่องรับแสงด้านข้าง เป็นกระจก 2 ด้านฝั่งด้านนู้นนะคะ ด้านหน้าจะเป็นในส่วนของวางทีวีค่ะ มีชั้นแล้วก็มีปลั๊กซัพพอร์ตไว้ให้เรียบร้อยนะคะ มุมนี้ก็เป็นมุมแบบว่าสองกระจกนะคะโต๊ะเครื่องแป้งเล็กๆ บริเวณนี้นะคะ แล้วก็ฝั่งด้านนู้นนะคะ จะเป็นในส่วนของห้องน้ำแล้วก็ตู้เสื้อผ้าค่ะ ตู้เสื้อผ้าก็เช่นเคยนะคะความบิ้วสูง floor to ceiling แบบนี้เลยนะคะฝั่งด้านนี้นะคะเป็นแบบแขวนแล้วก็ด้านนี้เป็นแบบยาวค่ะอาจจะแขวนชุดเดรสได้สบายเลยถัดเข้ามานะคะตรงนี้ก็คือในส่วนของห้องน้ำค่ะสุขภัณฑ์ในห้องน้ำนะคะ ก็จะเป็นในส่วนของซิงค์ค่ะยี่ห้อเหมือนเดิมอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะโถสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็บริเวณนี้ค่ะเป็นชาวเวอร์บ็อกนะคะที่ให้แบบ เรนชาวเวอร์แบบนี้มาเลย ในห้องตัวอย่างที่เขาจัดมาให้ดูนะคะ เป็นเตียงไซส์ขนาด 6 ฟุตนี่แล้วหัวเตียงอย่างที่บอกนะคะ ว่าเขาทำเต็มพื้นที่เลยดังนั้นเนี่ยสามารถขยายเตียงสไตล์ไหนก็ได้ตามใจชอบเลยค่ะ แต่ตรงนี้เนี่ยเขาจัดเตียงสไตล์ลอฟนะคะแล้วก็มีไฟซ่อนไว้ข้างล่างค่ะ ด้านหน้านะคะจะเป็นในส่วนของโต๊ะวางทีวีค่ะบริเวณนี้นะคะ ที่เขาจัด ทีวีมาไว้ให้ดูด้วยนะคะขนาดอยู่ที่ 50 นิ้วค่ะตรงนี้ แล้วก็มุมบริเวณนี้คุณสุภาพสตรีคงชอบน่าดูเพราะเป็นวง in นโ o c e ซ s ค่ะ ซึ่งมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่แบบ 3 หน้าบานแบบนี้เลยนะคะ นี่ความสูงของตู้ก็ฟลอร์ทูซิลลิ่ง3เมตรเลยค่ะ แล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งมุมนี้นะคะ ที่ให้วางเชลฟ์ในวางเครื่องสำอางนะคะ แล้วก็เป็นกระจกแต่งหน้าบริเวณนี้ค่ะส่วนด้านขวามือนี่ก็เป็นในส่วนของห้องน้ำค่ะ ที่มีเหมือนเดิมค่ะ อ่างล้างมืออ่างล้างหน้านะคะถถสุขภัณฑ์แล้วก็ในส่วนของเรนชาวเวอร์ตรงนี้ห้องอาบน้ำนะคะชาวเวอร์บ็อกบริเวณนี้ค่ะ แล้วก็มีชั้นวางของตรงนี้นะคะก๊อกทุกก๊อกภายในบ้านอย่างที่บอกว่าเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะ แล้วก็น้ำที่นี่เขาใช้น้ำประปาในส่วนของปราณบุรีค่ะ ในส่วนของ ระบบ Wi-Fi นะคะเขาร้อยท่อ ไว้ให้เรียบร้อยค่ะ ดังนั้นคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเปิดติดตั้งนะคะ Wi-Fi เป็นแบรนด์ไหนก็ตามใจชอบเลยเหมือนกันค่ะ Home Master นะคะ ก็จะมีประตูบานสไลด์ตรงนี้นะคะ เป็นของวินเซอร์เหมือนเดิม ที่เปิดประตูกว้างรับลมได้เต็มที่นะคะ สามารถมีรางที่จะติดมุ้งลวดไว้ให้นะคะ แล้วก็ตรงนี้เชื่อมสู่สระว่ายน้ำเลยค่ะ คาจะอยู่ที่ 6.3 ล้านบาทค่ะ แต่ถ้าเป็น fully furnished นะคะ อยู่ที่ 6.9 ล้านบาทค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับโครงการอารียหัวหิน ที่เราได้พามารีวิวกันในวันนี้ ครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนนั้น อย่าลืมติดตามชมกันนะคะหรือคุณผู้ชมท่านใดนะคะ อยากให้เรารีวิวโครงการไหน ในทำเลหัวหิน ชะอำเขาเต่าและปราณบุรีก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือจะทาง Facebook Living in หัวหินค่ะ สำหรับวันนี้เซกินิตยา นิวงศาต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วล่ะค่ะ พบกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีค่ะ อย่าลืม subscribe กันด้วยนะคะ